พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน STEM in Action เชื่อม5อุตสาหกรรมสำคัญ สู่แผนการเรียนรู้ในชั้นเรียน EEC หรือพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกในปัจจุบันและอนาคตซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อน EEC คือ การพัฒนาแรงงานทักษะสูงครับ สวทช จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสเต็มที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ EEC โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากสาขา มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประกอบไปด้วยเรื่อง STEM Education and Industry 4.0 การพัฒนาหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติยานยนต์ไร้คนขับนวั